จะเข้าใจแนวคิดการประกอบการเพื่อสังคม และก็กิจการเพื่อสังคมได้ดีขึ้นไหมคะ ในหัวข้อต่อไปพวกเราจะมาเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ดี และกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันที่ควรจะให้ความสำคัญกับการประกอบการเพื่อสังคมค่ะ ผู้ประกอบการเพื่อสังคมคือบุคคลที่มองเห็นปัญหาที่มีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม แล้วไม่คิดที่จะนิ่งเฉย แต่กลับต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ด้วยการค้นหาวิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการเพื่อสังคม มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ลดปัญหาสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกับใช้หลักการประกอบการธุรกิจ และเสนอแนวคิดใหม่ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม แทนที่จะปล่อยให้การแก้ไขปัญหาสังคมเป็นหน้าที่ของภาครัฐ หรือภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม มุ่งมั่นที่จะร่วมแก้ไขปัญหา โดยการเปลี่ยนแปลงระบบ เผยแพร่วิธีการทำงาน และจูงใจให้คนในสังคม ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ดีขึ้น ผู้ประกอบการเพื่อสังคม มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหา โดยเน้นการทำจริง คิดในทางบวก สร้างสรรค์และค้นหาวิธีใหม่ ๆ โดยไม่หยุดที่ปัญหา แต่มองที่ทางแก้ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม มุ่งมั่นที่จะแก้ไข ทีละเล็กทีละน้อยอย่างไม่ย่อท้อ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม มุ่งมั่นที่จะสร้างพันธมิตร ผสานพลังกับภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมสร้างพลังบวก สู่สังคมและชุมชน ผู้ประกอบการเพื่อสังคม มุ่งมั่นที่จะทำให้ชุมชนมีส่วนร่วม สร้างรายได้ด้วยตนเอง ยอมที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการทำความเข้าใจกับแนวคิดการประกอบการเพื่อสังคม ผู้ประกอบการเพื่อสังคม อาจทำการประกอบการเพื่อสังคม ในรูปแบบของกิจการเพื่อสังคม ที่มีกลไกในการสร้างกำไร โดยเน้นพันธกิจทางสังคมที่ชัดเจน ผู้ประกอบการเพื่อสังคม อาจทำการประกอบการเพื่อสังคม ในรูปแบบของมูลนิธิเพื่อลดการพึ่งพาเงินบริจาค สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการเพื่อสังคม อาจทำการประกอบการเพื่อสังคมในรูปแบบของธุรกิจ โดยเน้นธุรกิจที่สร้างสรรค์สังคมเป็นหลักกำไรเป็นรอง ผู้ประกอบการเพื่อสังคม อาจทำการประกอบการเพื่อสังคม ในรูปแบบของกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกัน โดยเน้นกลุ่มคนที่มีเป้าหมายทางสังคมร่วมกัน ผู้ประกอบการเพื่อสังคม อาจทำการประกอบการเพื่อสังคม ในรูปแบบของคนหนึ่งคนที่มีแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นในการประกอบการ เพื่อนำไปสู่การหาหนทางแก้ไขปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มาถึงตรงนี้พวกเราก็รู้แล้วว่าการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ใครๆก็เป็นได้ แล้วพวกเราอยากเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมกันไหมคะ